พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนพจนานุกรมอาหารไทยในรูปแบบแอปพลิเคชัน อาหารไทย ถือเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอย่างหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติจำนวนมากครับ ใช่แล้วครับ ตอนนี้เราก็มีแอปพลิเคชันพจนานุกรมอาหารไทย พร้อมคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศ มาช่วยเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย ให้ชาวต่างชาติแล้วครับ สวทช ร่วมกับศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พัฒนาแอปพลิเคชัน บนสมาร์ทโฟนไทยฟู้ดเทอมพจนานุกรมศัพท์อาหารไทย 7 ภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน จีน และญี่ปุ่น เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ใช้ศัพท์เกี่ยวกับอาหารไทย เป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง แอปพลิเคชันไทยฟู้ดเทอมมีการแสดงผล 2 รูปแบบคือ รูปแบบการใช้งานเรียงตามหมวดอักษรและรูปแบบการใช้งานตามการค้นคำ สามารถแสดงรูปภาพคำศัพท์ และเล่นไฟล์บันทึกเสียงอ่านคำศัพท์ได้ รองรับผู้ใช้งานได้ทั้งระบบ iOS และ Android วิจัยและพัฒนาโดย n e c t e c h สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000